Welcome everyone to Genius with Just Commentary. So I'm going to react to a video. It looks like it's a video you guys sent in regards to the lady who was um, on uh, the official trailer video that I reacted to and also guess my age. Um, her name is Sitang Butong. Um, of course, thank you so very much for your questions. Just subscribe, like, share if you want me to react. Don't forget, of course, leave a comment down below. We're going to check out the video enhancing the subtitle with this one. So we're going to do a screen recording, okay? Thank you so very much. Let's go ahead and check out this video that you guys have requested. So Sitang is her name. ฉันโดนเลี้ยงมาให้เป็นผู้ชาย So she was male before? เราบอลทูบีอ่า just a moment เราสวย I'm not sure I was treated to be a man but I don't want to see my male genitals on my body I I don't understand so you hear what is it saying here right I was treated to be a man so that means she was a woman and she was treated to be a man ลี้ยงมาให้เป็นผู้ชายแต่เราไม่อยาก but I don't want to see my male g e n i t a l on my w o r l okay that's ในโลกส่วนตัวของเราคิดว่าเราจะต้องหน้าลักหน้ากลมกลมใส่กระโปรงแบบบางๆผิวๆดอกไม้เยอะ ๆ เป็นองค์หญิงตัวน้อยๆเราบอล she is full of enthusiasm wait wait wait one moment ของเราคิดว่าเราจะต้องน้าลักหน้ากลมกลมใส่กระโปรงแบบบางๆผิวๆดอกไม้เยอะๆ เป็นองค์หญิงตัวน้อยๆเราบอลทูก I was born to be a woman okay so I was born to be a woman. So that means, therefore, he was originally male, and so this person is a transgender then. He said, I was born to be a woman, not I was born a woman, I was born to be a woman. English is a very funny topic. Let's go ahead. I am beautiful interview with Sitang Butang. สวัสดีค่ะสีตามบัวทอง สปบัดต่อตางไม่รอแล้วนะเลิกโอ้้าว้าว200,000 b a h per hour ว้าวฉันเปิดไลฟ์แบบฉันอยู่ห้องเช่าเดือนละพันห้าใส่บิกินี่ ก็มาชวนเต้นวันละเพลงสองเพลงเราก็จะเต้นตามพิซซิน่ากีฬาแล้วมาปิดเด็ก2018ที่มันประกาศ Let's know her แม่เกิดนครศรีธรรมราช s o เกิที่แหลมตะลุมพุกในพื้นที่นั้นเด็กเกิดสามคนแล้วอีกสองคนก็ไม่รอดมันก็เลยเหมือนมี Oh that's him So he was born a boy Okay okay so it's c l e a r now he was born as a male and then transgender to a female วันนีมาเกิดตอนแม่อายุ18 นี่ก็เรียนปีหนึ่งที่ประเทศประเทศไทย ก็จะจัดอบรมเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นเกย์เขาก็จะดูว่าการเป็นกระเทย เป็นอาการป่วยที่น่าจะรักษาได้ ก็มีข่าวว่าอมนกเขาพวกเด็กเพราะเขาปรึกษาจิตวิทยา wait wait wait wait wait wait but after that this guy ข่าวอะไรนัพวกเด็ก had to say that they went therapy and it's like <coughs> Hey, I'm not laughing against uh, people and their sexuality or whatever they choose. But it's funny songs. all it's song to me is like they had a therapy um, to treat gay, to treat gay guys, and at the therapy something happened where someone performed oral sex. That was a total failure for that therapy. No, it doesn't. Mm. Parents supposed to take care of their children and not their children, irrespective of how they choose to live their life. Um, the most children can do is take on the guidance of the parents and um, live the best life. Okay, and of course, for those who believe in, in uh, who have religious belief, they have that that choice to believe in it or not. Um, of course, for me, I'm a born again believer. I believe people have their choice, so I will not judge people for the choice they make, but every choice that we make have consequence. And as a human being, sometimes somebody doesn't even have to tell you that. You know for yourself whether it is that what you're doing is will have consequences now or in the future or not, okay? I love you, but I need babies. Hmm, what? ผู้ชายที่เราเริ่มคบคืออยู่ Oh, กันมาจนรักกันแล้วนะจนถึงจุดอิ่มตัว ก่อนที่มันจะขอเลิกแต่เหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลที่มันแทงใจกระเทยทุกคนจะโดนคำเนี้ยเขาอยากมีลูกอยากมีโอ้ boy. Yeah, that that's something that is no matter how good your transgender um thing is done, no matter how much pills you take, a man can never have a child and a woman can never impregnate a woman. That's a fact. because when we were created our bodies was created were created in such a way that we had a specific purpose so once it is that you're born as a man that means you are able to impregnate a woman once it is you are born as a man you can never have a baby you can't even if science and technology will, will might i feel to myself man will try their best to create something where they can manipulate the body to let a man carry a child but I am quite sure this is going to mess up society if this ever happens, okay? With all due respect to anybody, irrespective of what you believe. It can definitely affect society if that happens. มีครอบครัวเข้าใจว่ามันไม่ใช่เหตุผลจริงหรอกเขาก็จะเอาเรื่องเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มาอ้างเพื่อจะขอเลิกแต่มันเป็นเหตุผลเดียวที่กระเทยปฏิเสธไม่ได้แล้วไม่เป็นข้ออ้างที่สมเหตุผลมากที่กระเทยต้องหลีกทางให้ มันไม่ยุติธรรมสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งที่เป็นกระเทย so there's a boyfriend in the picture 13 years wow ก็เป็นยา แถวบ้านนี่แหละเขาก็มายืนยิ้ม13 years เราสวย that is a long time จากนั้นเขาก็พาไปอยู่บ้านเขาที่พิจิเขาเป็นแฟมิลี่แมแล้วเขาห่วงเราจริงๆที่สำคัญเลยเขากอดอุ่นเวลาเรา wait wait wait wait wait w h a t what what was that why did they why did they do that and what was that ที่สำคัญ o h It looked at first like they did not actually kiss. I was wondering what, just a moment. At first, it looked like they did not. What it did, it really did not look like they kissed. ทางกลุ่ม LGBT Thailand เขาก็จัดงานจดทะเบียนสมรสเพื่อกระตุ้นเตือนผู้ใหญ่ในประเทศนี้ในเมื่อเราไม่ใช่เสกในสังคม เรายังเป็นประชาชน Yeah when it comes down to the fact that everyone is human being that's true เราไม่มีสิทธิรับรองผลทางกฎหมายเรื่องการใช้ชีวิตคู่ Wow I I'm this, this, this she's an internet sensation never saw her before maybe it's m a e n i s e n s a t i o n on the internet to Asian countries never e a l seen her before คือเราตั้งไปแบบชั่วโมงหนึ่งันเอา per hour Wow. หนึ่งคนล่ามหนึ่งคนนะเขาตอกหาทุกคนจะมารอเราว้าวเหมือนเราเป็นดาราใหญ่ amazing so that's that's What's unique about her is the dancing and the flipping of the hair. Thank you for looking down on me. Wow. ที่ตามเพจในไทยแลนด์ก็ไปลงข่าวว่าเด็ดไอดอลระดับล่าง แต่ไปไฮโซที่ต่างประเทศปีที่แล้วฉันโดนบูลลี่หัวเรา Oh no no no no no no no no no no do not ever bully somebody irrespective of what decision they make, irrespective of what they decide to do for themselves or with themselves, we are not justified at all to bully somebody. Irrespective of their appearance, their sexuality, their religious belief, their non-religious belief. Never belittle or bully somebody. That person is human being. That person have a heart pumping in their chest. There's, there is a living soul in that person. So treat people as you would like to be treated, irrespective of their color, sexuality, um, gender, religious belief. Respect people. totally against bullying totally against it เราปัญญาอ่อนใช่ไหมมีพวกฉันต่ำฉันร้องไห้แบบ Wow ไม่ได้ต้องมาสงสารนั่นนะแล้วเราก็รู้สึกแอนตี้สังคมพักหนึ่งฉันก็เลย I ไ can ใ imagine how she ทุ felt กอย่างก็จะเป็นในไดอารี่ จะออกมาเป็นลักษณะเป็นกรก็รังเกียจทอดทิ้งเหยียดหยามประนามดูถูกเดียดฉันสาบแช่งเสียดสีสารพัด wow ต่อ อย่างฉันช่างมันประไรทุกวันนี้ไม่เคยเจ็บปวดกับเรื่องอะไรเลยนะ เวลาไปไหนเขาถามว่าไม่โกรธเลย ที่โดนคอมเมนต์ด่าเยอะๆอะไรก็มาระคายความรู้สึกฉันไม่ได้เพราะฉันโดนมาเยอะแล้วนะอย่างแรกเลย จะบอกทุกคนที่เคยดูถูกฉันขอบคุณทุกคำดูถูกเพราะคำดูถูกของพวกเธอเป็นเป็นฐานทำให้คนล้านมาหลักฉันขอบคุณนะคะ ที่มาดูถูกกัน <laughs> wow okay so that's a great one that you guys have requested um of course thank you for introducing me sitan butang thank you for introducing me to her of course it's amazing when you hear the story of persons um it's a strange world we live in but at the end of the day um god give each one of us a choice to do okay what we would like some things he will not be pleased with but he still give us that choice. And if you give me the choice to what I would like to do, who am I to judge somebody else who was given that equal opportunity? Okay, we have free will. As I said, in everything we do, we should know and we will feel to ourselves the consequence will come or not. Of course, thank you so very much for your questions, video. Subscribe, like, and share if you want me to react. Don't forget to leave a comment below. Thank you so very much. Bye, guys.